อีบุกกันนั่นเองนะครับผมทุนห้าพันห้านะเมื่อนะ มา อ่ามาไหนเอาอันนี้ละอันนี้ละกลาง ๆ เนาะเมื่อเนาะมาผมมา ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับเพื่อน ตามสูตร ตามสูตร ขอจำแจมนะอีบุขอจำแจมนะ ก็อีบุกก็เป็นเกมนึงที่ผมค่อนข้างโปรดปรานเหมือนกันนะครับผมนี่ไงมาถึงก็แตกไปเลยผมจังหวะนี้ว่ายังไงดีขอแบบหลายๆนะขอแบบหลายๆรัวๆถือไปเจ็ดร้อยเลยนะ โหลเอาหน่อยนะเพื่อนมามามามามาเฮ้ย ผ่านไปครึ่งนึงแล้วเพิ่งจะได้มา 50 บาทในเช็ดเคโอ้โหโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยมึงก็แตกเบาเกินขอนั่งๆหน่อยเพื่อน มันเริ่มไม่ใช่แล้วว่ะเพื่อนมันเริ่มไม่ใช่แล้วว่ะเหลือสองสปินเท่านั้นนะจังหวะนี้นะสปินสุดท้ายว่ายังไงครับผม โอ้โห ยังได้อยู่ไปสิบสิบต้องสามไหมสิบ สิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบโอ้โหสิบกูอยู่ไหนวะเนี่ยอะไรเนี่ยแต่หกสิบห้าบาทกูถามจริง ยัดต่อเลยแล้วกันในเช็ดโคกเอ้ยโอ้โหถือว่าเปิดมาได้โคตรแย่เลยนะเมื่อนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่แก้มือกันใหม่ เหมือนเดิมเหมือนเดิมกลางๆเหมือนเดิมแล้วกัน ผมว่า กำลังดีถ้ามันแตกนะเมื่อกี้มันผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อย ลองใหม่ผมลองใหม่ เอ้ยเอาหน่อยเพื่อน อะไรกันครับนี่มันไม่แตกเลยทุกคน เออคิวมาขึ้นครับจังหวะนี้ ยังไงต่อดี ยังไงกันต่อดีครับผมเออสวยงามแล้ววายช่องสองเข้าอย่างนี้จังหวะนี้น่าจะแตกต่อแน่นอนนะมานะผมดูทรงแล้วจังหวะนี้วายเข้าช่องสองโอ้โหยังได้อยู่อ่ะยังได้อยู่ไม้กลางเขนมาจังหวะนี้ไปกันต่อ ผมไหลๆไปเพื่อน หลายหลายปลายหลายหลายปลาเอบ้างไงเอช่องหนึ่งเอช่องหนึ่งมันเข้าซะด้วยไงประเด็นนี่ไงขึ้นกราฟไปอีกดอกนะผมจังหวะนี้แล้วไปยังไงกันต่อดี มันมาแล้วมันเริ่มมาแล้วเพื่อนจังหวะนี้มันเริ่มมาแล้วนะถือว่าทรงมาดีอยู่นะครับ ผมรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกของวันนี้ซูเปอร์ไป552 บาทวรามาวะ ส่งเริ่มมาแล้วไปส่งเริ่มมาแล้วหมายการเขียนมาดอกด้วยเคด้วยแล้วไปยังไงกันต่อเอเอช่องสามมาไหมเอ เอ๊เอ๊มันเข้าต่ออีกแล้วจังหวะนี้โอ้โหไหลดีว่ะไหลดีว่ะมันเริ่มไหลดีแล้วนะเมื่อนะเริ่มไหลดีแล้วผมเกือบจะทะาทุนละ690กว่าบาทแล้วจังหวะนี้ ขอจำแจมมาขอจำแจม เอ้ย โอ้โห ตัวแพงซะด้วยจังหวะนี้ดอกนี้รู้เรื่องแน่นอนนะครับ ผมแตกไปพันกว่าบาทเช็ดเคโอ้โห ฟีเจอร์แม่งเข้าดีจัดจังหวะนี้นะสิบมาต่อแต่ไม่แตกแล้วแต่ไม่เป็นไรรางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโตแน่นอน จังหวะนี้นะครับเมื่อซุปเปอร์ไป1956บาทรู้เรื่องกระเบื้องแตกกันเลยทีเดียว เอาวะเอาวะเอาวะส่งมาดีจัดจัดส่งมาดีจัดจ่ายครับผมเหลือสองสปินสุดท้ายเท่านั้นสปินสุดท้ายแล้วว่ายังไง หมดกอกแล้วหรือเปล่า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 เอาอันเดิมเมื่อเอาอันเดิมตามสูตรของเรานะเบ็ดสิบยังแตกโหขนาดนั้นเบ็ดยี่จะขนาดไหนรอดูกันเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อย เอาหน่อย อย่าเพิ่งเงียบดีวะ เปิดมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะเพื่อน ถือว่ายังเปิดมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยไอเอมาขึ้นคราไปไงต่อ เออสิบสิบช่องแรกสิบสิบไม้ยังไงสิบไปไหนวะน้าสามร้อยบาทได้อยู่ แต่กูซื้อไปพันห้าเลยนะ เฮ้ยเริ่มไม่ใช่แล้ว เริ่มไม่ค่อยสวยแล้วเมื่อจังหวะนี้ มินสุดท้ายแล้วเพื่อน โอ้โหยังน่าอยู่อ่ะเจ ไปไงต่อ ไหลไหมยังไงไหลไหมโอ้โหแล้วเน็ตผมไม่ค่อยดีด้วยนะวันนี้มันเป็นหาอะไรปะอะไรคำนียแต่ไปสามร้อยแปดสิบสามมากูซื้อไปพันห้าเช็ดเค้ย่าต่อแม่งเลยแล้วกัน ไม่ไหวนะเพื่อน มา ใจใจไปเลย ใจใจไปเลย อุ้ยสเก็ตเตอร์ห้าตัวซะด้วย จับไปดิ ไหน รอบนี้ลองแบบ เริ่มที่ตัวคูณคูณสิบดูบ้างดิ ตัว คูณ คูณสิบแบบตั้งแต่เริ่ม มันจะเป็นยังไงวะหกสปิน ไม่รู้ว่าจะแตกหรือไม่แตก นะเมื่อนะก็ทำไม้แตก กูก็หมด แค่นั้นแหละเออ ถ้าแตกก็ดีไป ขอจำแจมขอจำแจมนะ อย่าทำให้พีผิดหวัง น้องชาย ฟีเจอร์เข้าแบบจำแจมรู้เรื่องเลยอะเมดดี้คูณสิบเนี่ย โอ้โหเด้วยมึงมาทำไมไม่เอางูมาวะ ขาไปดอกนี้แต่ก็ยังเบาอยู่นะมันมัน ต้องตัวแพงๆหน่อยอะเริ่มไม่สวยแล้วเริ่มไม่สวยแล้วพึราไปดอกหนึ่งเอาหน่อยเพื่อนก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่นะ470บาท แต่ซื้อไปพันห้าประเด็นอะประเด็นคือกูซื้อไปพันห้า มันก็ยังไม่เจ็มเท่าไหร่แต่เป็นสุดท้ายแล้วเพื่อน เอาหน่อยฟีเจอร์มาไหมยังไง เชนไข่ตะบายอะไรยังไง มาเปล่าโอ้โหขาดทุนยับยั้งเพื่อน ได้มาได้มาครึ่งเดียวเชิดขี้เอใหม่เงื้อไม่ไหวแล้วเพื่อน มา ไหนลองจัดแบบ บ้าๆไปเลยแล้วกันนะ ไปสองร้อยมา ดูดิมันจะยังไงยังไงล่ะครับหมดตูดดีรอนอ่ะมึงเอาไปให้หมดเลยปะ พันห้ากูวันนี้หมดตูดเป็นที่เรียบร้อยแน่ๆกูดูทรงแล้วเหลือสิบสามบาทสุดท้ายแล้วนะเมื่อนะ มามึงเอาไปให้หมดเลยอะเบ็ดสิบมาหมับควายไปว่ายังไงดีเบ็ดสิบโอ้โหยังจะแตกให้กูเนาะมึงก็ยังจะแตกให้กูเนาะหกบาทสุดท้ายแล้วเพื่อน แล้วเน็ตผมไม่ค่อยดีด้วยนะวันนี้นะ มาหกบาทสุดท้ายว่าไงดี จัดไปอย่าให้เสียมาบ้อายไปเรียบร้อยหรือเปล่า เรียบร้อยหรือเปล่ายังไง